อนจะเริ่มเราอยากเพิ่มข้อคิดในการใช้วิจารณญาณสั้นๆ วิดีโอนี้พูดถึงความเจ็บป่วยทางจิต รวมถึงโรคกินผิดปกติ และ PTSD ความเจ็บป่วยทางจิตคืออะไร ทางพันธมิตรแห่งชาติด้านโรคทางจิตใจให้นิยามว่า ภาวะที่ส่งผลต่อความคิดของบุคคล ต่อความรู้สึกหรืออารมณ์ เป็นเวลานาน และส่งผลทางลบต่อคนคนนั้น คุณอาจสงสัย ภาวะซึมเศร้าใช่ความเจ็บป่วยทางจิตไหม และความวิตกกังวลละ่ะ ใช่ค่ะ หนูเป็นที่จริงเป็นความเจ็บป่วยทางจิตที่พบบ่อยที่สุด ในวิดีโอนี้ไซทุกโกเสนอ10 ประเภทความเจ็บป่วยทางจิตที่พบบ่อย 1. โรควิตกกังวล เราทราบว่า 18.1%ฟังดูไม่มาก นั่นคือจำนวนผู้ใหญ่ในอเมริกาที่ทนทุกข์กับโรควิตกกังวล 40 ล้านคนทรมานกับอาการของโรควิตกกังวลทุกปี จาก 40 ล้านคนมีเพียง 36.9%ที่ได้รับความช่วยเหลือ โรควิตกกังวล มักไม่มาเดี่ยวๆ มักมาคู่กับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าด้วย โรควิตกกังวลแตกประเภทย่อยได้อีก โรควิตกกังวลทั่วไป GAD โรคแพนิค โรคกลัวการเข้าสังคม SAD โรคย้ำคิดย้ำทำ OCD อะไรที่โรควิตกกังวลเหล่านี้มีเหมือนกัน พวกมันมีลักษณะของความกังวลที่แทบควบคุมไม่ได้ ที่ส่งผลเสียกับชีวิตประจำวันในหลาย ๆ ด้าน อย่างการนอนหลับ ความสัมพันธ์ โรงเรียนและการงาน ข่าวดีคือมีทางเลือกในการรักษาอยู่หลายทาง รวมถึงการบำบัดหลากหลายชนิด และการใช้ยา 2. ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ มันหมายความว่าอะไรถ้าบุคลิกคนเราไม่ปกติ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพหมายถึงอารมณ์ ความประพฤติ และรูปแบบความคิดที่แปลกแยกไปมากจากความคาดหวังของสังคมที่คนคนนั้นอยู่ สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติชี้ว่า 9.1%ของประชากรมีลักษณะของความผิดปกติทางบุคลิกภาพ แล้วมาดูเป็นยังไงในชีวิตจริงล่ะ คนที่ดูต่างออกไปเล็กน้อย จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ได้ไหม ตามเกณฑ์การวินิจฉัยใน DSMV ความต่างนั้นต้องสร้างปัญหาให้คนคนนั้นมากๆ ในวิธีที่เขามองตัวเอง ผู้อื่น และสถานการณ์ต่าง ๆ การตอบสนองทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเกินควร ความยับยั้งชั่งใจ และวิธีที่เขาปฏิสัมพันธ์หรือปฏิบัติต่อคนอื่น ความผิดปกติทางบุคลิกภาพจะไม่หายขาด แต่รักษาได้ การรักษามีส่วนผสมของการใช้ยา เพื่อปัญหายืนพื้นร่วมกับการบำบัดด้วยการพูดคุย 3. โรคสมาธิสั้นหรือ ADHD ถ้าพูดถึง ADHD คุณนึกถึงอะไร คนส่วนใหญ่ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น ADHD คือเด็กเล็กที่ซนไม่หยุด หรือทำอะไรไม่เสร็จ อย่างไรก็ตามระหว่าง7.8%ถึง 11%ของเด็กอายุ4ถึง17 ปี ถูกวินิจฉัยว่าเป็น ADHD ในแต่ละปี ADHD ส่งผลต่อคนทุกวัย และมีอาการหลายอย่างเช่น ไม่สามารถจดจ่ออะไรได้ ขี้ลืม นั่งนิ่งๆ ไม่เป็นหุ่นหันพลันแล่น และทำของหาย ในแต่ละคนอาการก็ต่างกันไปขึ้นกับอายุ เพศ และประเภทของ ADHD คุณทราบไหมว่า ADHD มี 3 ประเภทที่รู้จักกัน ใน ADHD มี ADHD แบบผสม ADHD แบบหุ่นหันพลันแล่น และประเภทขาดสมาธิ คนส่วนใหญ่คิดว่ายาเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยควบคุม ADHD แต่หลายกรณีคนที่เป็นโรคนี้รู้สึกดีขึ้นด้วยการผสมผสานยาไลฟ์โค้ชการศึกษา และการบำบัดด้วยการพูดคุย 4. ความผิดปกติหลังเหตุการณ์กระทบจิตใจอย่างรุนแรง คุณทราบไหมว่าประมาณ 6.8%ของประชากรอเมริกา จะมีอาการหลังเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่าง นั่นคิดเป็น 19 ล้านคนเฉพาะในอเมริกา แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง คุณฉันและเราทุกคน จะเครียดหนักกับบางอย่างในชีวิต บางคนเจอเรื่องเครียดที่ส่งผลกับเขาอย่างถาวรสำหรับหลายคนความเครียดนี้กลายเป็นแผลใจ เหตุการณ์สะเทือนใจคือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ควรเกิด อย่างภัยพิบัติทางธรรมชาติ การทำร้าย ถูกทอดทิ้งวัยเด็ก การล่วงละเมิด ความอดอยาก และอื่นๆ แค่ปฏิกิริยากับเหตุการณ์สะเทือนใจ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเรื่องร้ายผ่านไป ความเครียดจากเหตุการณ์นั้นหายได้เองสำหรับคนส่วนมาก เมื่อร่างกายและจิตใจทราบว่าไม่ได้ถูกทำร้ายแล้ว แต่ถ้าร่างกายและจิตใจไม่รับรู้แบบนั้นล่ะ ความผิดปกติหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ กลับไปค้างอยู่ที่การตอบสนองแบบจะสู้หรือจะหนีที่เกิดขึ้นหลังเหตุร้ายนั้นๆ จบลงแล้ว ความผิดปกติหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ซับซ้อน CPTSD คือ PTSD ที่เกิดขึ้นจากเหตุคุกคามชีวิตที่เกิดซ้ำๆอย่างการล่วงละเมิดในเด็ก นึกถึง PTSD และ CPTSD ว่า เป็นการสะท้อนของการตอบสนอง การสะท้อนอาจเป็นภาพจำสะเทือนใจ ฝันร้าย วิตกกังวลหรือกลัวถึงขีดสุด ลำบากที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และความกลัวที่ฝังใจ แล้วคนเรารับความช่วยเหลือยังไงเมื่อบางอย่างฝังใจ คนที่ทรมานกับ PTSD หรือ CPTSD รู้สึกบรรเทาได้จากการบำบัดแผลทางใจ ยังฝึกความไวการเคลื่อนไหวของตาใหม่ EMDR หรือการพูดคุยบำบัดแบบเดิม ซึ่งคือการบำบัดความคิดและพฤติกรรม CBT หรือพฤติกรรมบำบัดแบบวิพากษ์วิธี DBT 5โรคซึมเศร้า ประมาณ 6.7%ของประชากรในอเมริกาอายุ 18 ปีขึ้นไป 15.7 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้า ถึงการหดหู่เป็นครั้งคราวเป็นการตอบสนองปกติต่อเรื่องลบโรคซึมเศร้าทำให้ความหดหู่รุนแรง และยาวนานกว่า 6 สัปดาห์ โรคซึมเศร้ามีผลต่อผู้หญิงต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงมีประสบการณ์กับโรคซึมเศร้าด้วยความรู้สึกเศร้า ไร้ค่า และอับอายหรือรู้สึกผิด ผู้ชายมักมีอาการโรคซึมเศร้าเป็นความเหนื่อยล้าหรือหงุดหงิดง่าย การรักษาโรคซึมเศร้าทั่วไปมักมีการบำบัดด้วยการพูดคุย CBT จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล IPT จิตบำบัดวิเคราะห์กลุ่มสุขภาพจิตศึกษา ยาต้านซึมเศร้า และการบำบัดโดยกระตุ้นสมองหลายวิธี 6. โรคอารมณ์สองขั้ว ประมาณ 2.8%ของประชากรอเมริกาที่รับการรักษาทางจิต ถูกวินิจฉัยว่าเป็นไบโพล่าในปี 2018 ตัวเลขนี้อาจจะน้อยเพราะคนที่ทุกข์กับความเจ็บป่วยทางจิต จะไม่รับการรักษา ไบโพล่าเป็นยิ่งกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอย่างมาก เพราะว่า 1. คนที่เป็นไบโพล่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงได้ และ 2. อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมีตั้งแต่แมนิก คือมีความสุขสุดๆ หรือสุดยอด อยู่ๆ ก็ทำอะไรบ้าๆเวอร์วัง และคิดอะไรไม่สมจริงเยอะแยะ ไปจนถึงเศร้าลึกเป็นพักๆการใช้ชีวิตกับโรคไบโพล่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คนที่เป็นโรคนี้มียามากมายให้เลือก และการบำบัดที่มีอยู่เพื่อช่วยเขาหาสมดุล 7. การกินผิดปกติ คุณทราบไหมว่ามีคนกินผิดปกติพอๆกับคนเป็นไบโพล่าเรื่องจริงนะ ประมาณ 2.7%ของผู้รับการรักษาถูกวินิจฉัยว่ากินผิดปกติในปี 2018 คำถามที่คนถามบ่อยเกี่ยวกับการกินผิดปกติ คืออะไรคือความแตกต่างระหว่างไม่ชอบรูปร่างตัวเอง กับเป็นโรคกินผิดปกติ ก็นอกเหนือจากการสนใจข้อเสียบนรูปร่างตัวเองแล้ว การกินผิดปกติถูกนิยามด้วยรูปร่างผิดปกติ กับพฤติกรรมวงจรกินจุแล้วล้วงคอออก วงจรนี้มาจากความรู้สึกเศร้าและขยันร่างกายตัวเองสุดๆ ความขย่งนี้ทำให้เขาสนใจแต่น้ำหนักและรูปร่างตัวเองคอมเมนต์ไว้หากอยากทราบเรื่องวงจรกินแล้วล้วงคอเพิ่ม การกินผิดปกติที่ทุกคนรู้จักคือโรคกลัวอ้วนและโรคล้วงคอ แต่คนไม่เคยได้ยินการกินผิดปกติที่ระมุไม่ได้ EDNOS หรือความผิดปกติในการเลี่ยงอาหาร ARFID คอมเมนต์ไว้หากคุณต้องการรู้เรื่องการกินผิดปกติมากขึ้น ทุกคนต้องการอาหาร แล้วคนที่มีความสัมพันธ์แย่ๆกับอาหารและรูปร่างจะดีขึ้นได้ยังไง การหายจากการกินผิดปกติเป็นไปได้แน่นอน ด้วยการพูดคุยบำบัด ร่วมกับการอยู่สถานบำบัด และให้ยาเพื่อรักษาอาการทางจิตใด ๆ ที่เป็น 8. โรคยำคิดยำทำ โรคย้ำคิดย้ำทำ OCD เป็นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งทำไมเราเอามาไว้อันดับ8ง่าย ๆ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า 2.3%ของคนเราจะเป็น OCD ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต สิ่งแรกคุณนึกถึงอะไรถ้าพูดถึงคนเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ คุณนึกถึงคนที่ทนนึกถึงเชื้อโรคไม่ได้หรือเปล่า หรือคนที่เช็คประตู 27 รอบกว่าจะออกจากบ้านได้ สิ่งที่เหมือนกันของคนที่เป็นโรคยำคิดยำทำ OCD คือคนที่หมกมุ่นกับการทำความสะอาด หรือการนับจนดูตลก แต่นั่นไม่ใช่ภาพรวม ความจริงของ OCD คือความกังวลที่หนักมาก ความคิดเข้มงวดและรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่น คนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น OCD ทรมานจากความคิดซ้ำๆที่เขาก็คุมไม่ได้ หรือที่เรียกว่าหมกมุ่น ความหมกมุ่นนี้อาจเป็นการทำความสะอาดหรือนับเลข แต่อาจรวมการตรวจและตรวจซ้ำ รู้สึกเรากับจะต้องโทษหรือเป็นคนบาป จัดแจงและจัดเรียงและสะสม หมกมุ่นนั้นแตกต่างจากใส่ใจในรายละเอียด หรือเป็นคนประเภท A หน่อยๆ เพราะคนที่ทรมานจากความหมกมุ่นถูกความกังวลกัดกร่อน เพราะความคิดที่เขาคุมไม่ได้ แรงบังคับส่งให้กระทำอย่างความสะอาด ล้างมือ จัดของหรือเก็บสะสม เป็นวิธีจัดการกับความกังวลที่ท่วมท้น หรือความคิดเข้มงวด แล้วคนที่ต้องใช้ชีวิตจริงๆ กับ OCD ทำอะไรได้บ้าง ถึง OCD จะรักษาไม่หาย การใช้ยาร่วมกับการพูดคุย จะช่วยเขาจัดการกับอาการได้ 9. กลุ่มอาการออทิสติก ASD เราได้ยินเกี่ยวกับกลุ่มอาการออทิสติกมากขึ้น ASD ในปีหลังๆ นี้ ประมาณ 1.2%ของเด็กๆ 1 ใน 59 คน จะเข้าเกณฑ์ว่าเป็นออทิสติกในปีที่จะถึง ASD เริ่มตั้งแต่เด็ก แต่หลายคนไม่ได้รับการนินิชฉัยจนเข้าวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ ASD มีลักษณะความบกพร่องในการเข้าสังคม การเรียนรู้ และการสื่อสาร คนเป็น ASD อาจดูแปลก ๆ หรือไร้อารมณ์ต่อคนอื่น เพราะเขาไม่เข้าใจการชี้นำจากสังคม พฤติกรรมบางอย่างอาจเป็นการอยู่ในโลกของตัวเอง ความคิดหรือการกระทำซ้ำๆความสนใจจำกัด ไม่ค่อยสบตา หรือลำบากในการสื่อสารกับคนอื่นจนการทำงานบกพร่องมาก การรักษา ASD ปกติจะเป็นชั้นเรียนพิเศษ การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ การบำบัด ABA กิจกรรมบำบัด แก้ไขการพูดและการจัดยาิบโรคจิตเภทและโรคจิต รู้ไหมว่า 3 คนจากร้อยจะมีอาการของโรคจิตครั้งหนึ่งในชีวิต ใช่นี่แปลว่า1%ทรมานจากความผิดปกติทางจิต คนเรามักมีอาการทางจิตครั้งแรกในช่วงอายุ 16-30 ปี นั่นหมายถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประมาณ 1 0 0 0 0แสนคน จะมีอาการทางจิตครั้งแรกในทุกปี ไม่ได้หมายถึงทุกคนที่มีอาการทางจิตจะเป็นโรคจิต ปัจจัยทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ อย่างความเครียดมาก ๆ ยาบางชนิด และยานอกกฎหมาย กระตุ้นอาการทางจิตชั่วคราวได้ คนที่เป็นโรคทางจิตจะมีอาการนานเกิน 6 เดือน ฉะนั้นอะไรคือโรคจิตละ่ะ คนที่เป็นจะมีความเสียหายหรือชะงักงันในการรับรู้ความจริง ซึ่งส่งผลต่อการกระทำอย่างความหลงผิดทางศาสนา ความหลอนทางเสียงภาพหรือสัมผัส รู้สึกหวาดกลัว หรืออยากทำร้าย ความคิดและคำพูดสับสนไม่รู้เรื่อง โรคจิตเภทเป็นโรคจิตที่พบบ่อยที่สุด แต่ DSMB ทราบถึงโรคอื่นอีกหน่อย คุณอยากทราบเรื่องโรคทางจิตอื่นๆหรือเปล่า บอกเราในคอมเมนต์ได้ การเป็นโรคทางจิตอาจรู้สึกทรมาน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ หลายคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิต รักษาได้สำเร็จ โดยผสมผสานการใช้ยา การบำบัด และการจัดการรายการณี คุณและคนที่รักเคยต้องรับมือกับความเจ็บป่วยในนี้ไหม มีอาการไหนที่ทำให้คุณประหลาดใจ ความเจ็บป่วยไหนที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมอีก บอกเราได้ในคอมเมนต์ อย่างที่เคย ข้อมูลในนี้มีเพื่อการศึกษาเท่านั้น หากคุณต้องการปรึกษาหรือรักษาสุขภาพจิต กรุณาติดต่อบริษัทประกันของคุณ คลินิกรับปรึกษาในมหาวิทยาลัย และสายด่วนในประเทศ 1323มีคนช่วยคุณได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านโรคและสุขภาพจิต โปรดติดตามไซต์ทูโก อย่างที่เคยขอบคุณที่รับชมค่ะ